มามามาจัดเบ็ดสักเออหกบาทไปแล้วกัน กลางๆนะกลางจัดไปล้างกราวไปก่อนครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะเพื่อนนะไม่รู้ว่าโชลาคูณ2 วันนี้จะแตะดีแตะดีหรือเปล่านะ ขอเข้าฟรีแล้วแตะบนแตกล่างแค่นั้นเลย ขอเข้าฟรีแต่บนแตกล่างแบบ แจ่มๆ อ่ะ มา มา ว่ายังไงว่ายังไงชลคุณสองว่าจังไดดีๆนะ โอ้โห แต่ทรงไม่ค่อยดีแล้วทรงแม่งมาไม่ค่อยดีอีกแล้ว อะไรกันครับนี่ฮัลโหล เอาหน่อยฮัลโหลเพื่อน เดี๋ยวคลิปมันจะจบไวเกินนะเพื่อนนะ เดี๋ยวคลิปมันจะจบไวเกินนะ อะไรวะน้าอะไรวะน้าโอ้โห โอ้โห โอ้โหยหูยจุกอยู่นะ จุกอยู่นะจุกอยู่นะทำเป็นเล่น ค็มปื้ดเลยมันเค็มปื้ดเลยครับผมเค็มปื้ดเลยเอ้ยไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้ว โอ้โหขอยักขยับเบ็ดลงกันเลยแล้วเพื่อนนะ ตั้งเบ็ดสี่แล้วกันนะ ไหนลองดูดิ ลองดูเบ็ดสี่ดิไปจัดสิบสปินไปก่อน โอ้โห เมื่อกี้เบ็ดหกไม่เอาอะไรเลย ไม่เอาส่งไม่เอาส่งอะไรเลยเชิดโคกเออเกือบหมดตูดเอ้ย เบ็ดสี่ก็ไม่แตกนะเอ้ย โอ้โห อะไรวะเนี่ยเพื่อน ขอเขาเออ มันต้องอย่างนี้ดิแมวมาฟรีมาวางเพื่อนมาขอแตกบนล่างแบบจำแจมมาขอแตกบนล่างแบบตัวแพงๆอะไรเงี้ยจัดมาจำแจมนะเพื่อนนะขอดีๆเด้อดับเบิลดับเบิลฟอร์จูนบนล่างว่าไงบนล่างว่าไง มาเออมันต้องอย่างนี้ดิวะคูณ8ไปดอกนี้ได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่หกสิบกว่าบาทว่ะเบ็ดสี่นะเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมันแตกไม่น่าหนักเท่าไหร่หรอกเบ็ดเบา แต่หนาก็แตกดีกว่าไม่แตกเลยนะเพื่อน ทุนกูจะหมดอยู่แล้วไอ้ชิดโคกเอ้ย ขออีกหน่อยดิเพื่อนเอ้ยมันก็ไหลเกิน มันก็ไหลลงเกินสองสามสุดท้ายแล้วเฮ้ยเออนี่ไง แล้วมาอีกดอกหนึ่งมาดอกนี้ เอาเรื่องนะดอกนี้เอาเรื่องอยู่นะครับผม ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ จังวันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทไป ว่าจังใดต่อยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะ มับข้างล่างไม่แตกข้างล่างไม่ไม่แตก ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย ได้มาทั้งหมด 242 บาทแล้วเพื่อนเออก็ถือว่าได้อยู่แล้วเนาะ ไป ลุยกันต่อผมขอยักขยับเบ็ดขึ้นนะเพื่อนนะ ไปเบ็ด เออเบ็ดเก้าแล้วกัน มาเบ็ดเก้าแล้วกันนะครับผมล้างคราฟไว้เหมือนเดิม สูตรเรา สูตรเราต้องล้างคราฟกันก่อนนะสิบสปินนะเพื่อน ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนใดสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผม มีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะ ไปแผ่นลุยกันต่อ ผมลุยกันต่อ เม็ที่ประมูลเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อระวังโดนโกงกันด้วยนะครับผมสเก็ตเตอร์มาสองตัวแล้วมันจะขาดทำไมว่าในอีกตัวหนึ่งเนี่ยดีนะเพื่อนนะดีดีเด้อโหลเฮ้ยมันไหลแล้วเพื่อนมันไหลอีกแล้วผมจังหวะนี้มันไหลลงอีกแล้วอะไรวะนะอะไรวะนะเอ้ยเอ้ยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเฮ้ย ดีดีหน่อยดีดีหน่อยเพื่อนโอ้โหไหลรัวๆเลยเพื่อนนะไหลลงรัวๆเลยนะผมจังหวะนี้เออนี่มาเก่านี้ได้อยู่วะฮึบทรงเน่ามาแล้วเพื่อนนะผมเป็นทรงเน่ามาแต่ไกลเลยจังว่านี้เออดีหน่อยดีวะเฮ้ยเช็ดโคกไม่แตกเลยเพื่อนเบ็ดก้ากู เบ็ดกาว กูทรงเน่าจัด แต่เราจะเพิ่งย่อท้อนะมันนะ เผื่อมันจะไปแต่แบบดอกสุดท้ายอะไรอย่างนี้ เผื่อจะแบบว่าปฏิหารเข้าฟรีอะไรอย่างนี้นะ เชื่อผมเชื่อผมเราต้องใจเย็นจากประสบการณ์ จากประสบการณ์ของผมแล้วมันต้องใจเย็นๆนะเพื่อนอย่าเพิ่งวู่วามเลยครับผม โอ้โห กูคิดถูกไหมวะเนี่ย ประสบการณ์กูช่วยได้ไหมเนี่ย ประสบการณ์กูจะช่วยได้จริงไหมเนี่ย โอ้โห โอ้โห โอ้โหโอ้โห โอ้โห เอาเวรกรรมแล้ว เวรกรรมเลยเลยสามมา สุดท้ายมา ดูดิ ประสบการณ์ผมจะช่วยได้จริงหรือเปล่า มับไงรู้เรื่องเลยประสบการณ์มาได้ช่วยอะไรเลยนะพี่น้องผมเรียบร้อยหมดตูดอีกจนได้นะครับผม โอเค วันนี้ขอพาวปเป็นเท่านี้เลยนะเมื่อนั้นใครชอบวินี่ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับผมและใครตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปัะหมุดเอาไว้ได้เช่นเคยเลยนะพี่น้องมีโปรแกรมให้ตลอดเหมือนเดิมครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ